ครับในหัวข้อถัดมานี้ผมก็อยากจะพูดถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำ presentation หรือการนำเสนอของเรานะครับ ที่จะเอาไปใช้ในการ pitching ตัวแรกนั่นก็คือเรื่องของ headline หรือคำพาดหัวจำไว้เสมอครับคำพาดหัวหรือ headline จะต้องมีคำไม่เกิน 140 ตัวอักษรเท่านั้น สไลด์หนึ่งสไลด์ไม่ควรมีประโยคที่ยาวเกิน 140 ตัวอักษร ถ้ามีมากกว่านั้น จะถือว่ามากเกินจำเป็นนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราอยากจะพูดอะไร อยากจะสื่อสารอะไรก็แล้วแต่เราควรที่จะค่อยๆ เรียบเรียงภาษาค่อยๆ ตัดทอนภาษาที่เกินความจำเป็นออก จนกระทั่งไม่เกิน 140 ตัวอักษร เท่านั้นจะทำให้สไลด์ตัวนั้นเนี่ยไม่รบกวนสายตาของคนดูมากจนเกินไป การที่ทำให้การที่ทำให้ตัวอักษรที่อยู่บนสไลด์ของเราเนี่ยเหลือไม่เกิน 140 ตัวอักษรเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรรู้ไหมครับ 1. คือมันจะทำให้สารที่เราพูดในสไลด์นั้นนะตรงประเด็นมากที่สุด 2. มันจะเกิดประโยคที่ทำให้คนจดจำได้ง่าย หรือมันอาจจะเกิดประโยคเด็ดที่คนเอาไปพูดต่อได้ง่ายนะครับ และก็ตัวสุดท้ายนะครับ ถ้าสามารถคิดเฮดไลน์ที่โดนใจ จูงใจและก็น่าสนใจแล้ว สื่อต่างๆจะใช้ประโยคนี้นี่แหละครับเอาไปใช้ในสื่อเพื่อเผยแพร่ต่อไปได้ ถ้าจะยกตัวอย่างของเฮดไลน์ที่สตีฟจ็อบเคยใช้นะครับตอนเปิดตัว macbook air นะครับเขาขึ้นมาบนสเตจนะครับอยู่บน powerpoint ใช้ประโยคว่าโน้ตบุ๊กที่บางที่สุดในโลกณนะเวลานั้นไม่มีโน้ตบุ๊ก ยี่ห้อไหนนะครับ บางเท่ากับ macbook air macbook air ขึ้น headline บนสไลด์แค่นี้ครับ ดึงดูดความสนใจของคนทั้งหมดที่อยู่ในห้องประชุมโน้ตบุ๊กที่บางที่สุดในโลก ถ้าจะยกตัวอย่าง headline หรือคำพาดหัวแบบไทย ๆ นะครับ ที่คุ้นหูกัน ก็มีประโยคหลาย ๆ ตัวที่ เป็นโฆษณาเพื่อสังคมยกตัวอย่าง เช่นถ้าพูดไปแล้วทุกคนต้องคุ้นหูแน่นอน ให้เล่าเท่ากับแช่งงดเล่าเข้าพรรษา เปิดไฟใส่หมวก จนเครียดกินเหล้า เหล่านี้เป็นตัวอย่างโฆษณาเพื่อสังคมที่คุ้นหูคนไทยกันทั้งนั้นนะครับ อันนี้คือเป็นตัวอย่างของการใช้คำพาดหัว หรือ headline ที่สั้นกระชับชัดเจนและสามารถให้คนจดจำได้ง่าย อย่างที่บอกพอมันจดจำได้ง่าย มันง่ายต่อการที่จะไปพูดต่อ นั่นคือคือการที่เป็นผลประโยชน์ดับเบิลเลยนะครับทำให้คนสามารถไปพูดในสิ่งที่เราสื่อสารออกไปได้อีก รอบหนึ่งหรืออีก ระยะหนึ่งด้วยซ้ำไป เทคนิคในการนำเสนอที่ช่วยให้เกิดประประสบความสำเร็จอีกตัวหนึ่งนะครับ นั่นก็คือเรื่องของการใช้หลัก3ข้อความเท่านั้น หลัก 3 ข้อความนั่นหมายถึงอะไรจำไว้เสมอนะครับว่าทุกๆครั้งในการจะทำการนำเสนอหรือทำพรีเซนเทชันใดๆก็ตาม ไม่ควรจะมีเกิน 3 องค์ประกอบ 3 ขั้นตอน 3 หลัก3 เรื่องราวทำไมถึงจะต้องเป็นแค่3นะครับเราจำได้ไหมครับว่าสมัยเด็กๆทำไมถึงเป็นนิทานเรื่องของหมู 3 ตัวทำไมไม่เป็นหมู4ตัวหมู5 ตัวทำไมถึงไม่เป็นหนังนวนิยายจีน 3 ก๊กทำไมไม่เป็น4ก๊ก5ก๊กนะครับหรือแม้กระทั่ง 3 ทหารเสือของฝรั่งเศสนะครับ ทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวอย่างได้ชัดเจนเลยว่า คือจริงๆแล้ว คนเราจะจดจำได้ดีนะครับ ถ้ามีแค่3เท่านั้น เพราะฉะนั้นจำจำไว้เสมอว่า ถ้าเราจะต้องมีการแบ่งบทแบ่งขั้นตอนในการนำเสนอว่าจะมีอยู่กี่พาร์ทก็ไม่ควรจะเกิน3พาร์ทเท่านั้น จะมีขั้นตอนนำเสนอให้กับผู้รับฟังหรือคณะกรรมการให้ได้เห็นขั้นตอนอะไรต่าง ๆ ก็ไม่ควรจะเกิน 3 ขั้นตอนหรือ 3 สเต็ปเท่านั้น มันจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้เขาจำได้ง่ายแล้วก็จดจำนะครับ เทคนิคต่อมาก็คือเทคนิค การเปรียบเลยหรืออุปมาอุปไมยนะครับ หรือถ้าให้พูดเป็นภาษา อาร์ตหน่อยก็คือปลูกความเป็นอาร์ตในตัวของคนนำเสนอนิดหนึ่ง สิ่งที่จะทำให้คนจดจำได้ดีอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่า มันจำเป็นที่จะต้อง พูดถึงสิ่งเดิมๆในมุมมองใหม่ๆเนี่ยหรือพูดสิ่งที่เกิดขึ้นในปกติประจำวันเนี่ยเราจะพูดยังไงให้คนเงี่ยหูฟังหรือสนใจนเราต้องใช้เทคนิคการอุปมาอุปไมยเข้ามาช่วย ปลุกความเป็นอาร์ตในตัวในที่นี้ก็คือว่าเราต้องพยายามเปรียบเลยสิ่งที่เรานำเสนอหรือสินค้าหรือบริการหรือเซอร์วิสต่างๆเนี่ยในมุมมองใหม่ ๆ อยู่ตลอดพอเราไปนำเสนอในมุมมองใหม่ๆ เปรียบเลยจากสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไม่เคยได้ยินมาก่อน นั่นก็คือถือว่าทำให้เกิด attention คนได้ ได้ให้เกิดขึ้นได้แล้วนะครับ และนั่นก็จะเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นให้คนสนใจฟังสิ่งที่เรานำเสนอ ผมอยากจะยกตัวอย่างเช่นนะครับ คำว่าไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยหมายถึงอะไรไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยมันเป็นภาษาเชิงเทคนิคนะครับ มันเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นชิ้นส่วน ทางเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถเก็บความจำหรือช่วยทำให้เกิดความเร็วต่างๆในการประมวลผลได้ แต่คำว่าไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ย มันเป็นภาษาพื้นฐานหรือภาษาเชิงเทคนิค ซึ่งถ้าพูดกับคนทั่วไปแล้วเขาไม่เข้าใจหรอกครับว่าหมายถึงอะไร แต่ถ้าเรารู้จักเปรียบเปรยอุปมาอุปไมยนิดนึงนะครับ บอกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ยยกตัวอย่างนะครับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีไมโครโปรเซสเซอร์ที่เร็วที่สุด1ถึง1 ล้านพิกเซลถึง1ล้านเมกะเฮิร์ตอะไรต่างๆนั้นนะ คนไม่ค่อยเข้าใจหรอครับว่าไอไอไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยความเร็ว 1 ล้านเมกะเฮิร์ตอะไรต่างๆเนี่ยหมายถึงอะไร แต่ถ้าเราพูดถึงว่าพี่รู้ไหมครับว่า คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีสมองที่ถือว่าเร็วที่สุดในโลก อย่างนี้เป็นต้น คนจะเห็นภาพมากครับ อ๋อไมโครโปรเซสเซอร์มันคือสมองของคอมพิวเตอร์ นั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งของการเปรียบเปรยอุปมาอุปไมย พยายามหาภาพ พยายามหาคำมาแทนสิ่งที่เป็นเชิงเทคนิค ให้คนเขาเห็นภาพได้ง่าย นั่นแหละครับก็คือการอุปมาอุปไมยเทคนิคการนำเสนอที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จตัวถัดมานะครับ นั่นก็คือเรื่องของการสาธิต หรือ demonstration นะครับหมายถึงอะไรการสาธิตจำไว้นะครับว่าการ presentation ของเรา การไปอยู่บนเวที pitching ไม่ใช่ไปยืนพูดอย่างเดียวจำไว้นะครับว่ามันเป็นการสาธิต คำว่าสาธิตนั่นคืออะไรครับ คนเราเนี่ย บางคนเรียนรู้ได้ดีด้วยการฟัง บางคนเรียนรู้ได้ดีด้วยการดูหรือการเห็น แต่บางคนเรียนรู้ได้ดีด้วยการสัมผัสและจับนะครับ การสาธิตนั่นคือการมีส่วน หรือมีสินค้าหรือบริการ หรือมีตัวอย่างให้เขาได้จับได้สัมผัส ได้ลิ้มลองได้ทดลอง นั่นคือการสาธิตครับ และการสาธิตนี่เองเนี่ยเป็นหนึ่งในเทคนิคที่เราเห็นกันใช้กันเป็นประจำครับ การสาธิตทำให้คนมีส่วนร่วมครับนะครับ ลองนึกดูถ้าเรามีสินค้าใหม่ อาหารใหม่ รสชาติอะไรต่างๆที่ใหม่ การที่ไปมีสินค้าอยู่บน presentation อย่างเดียว คนไม่ได้กลิ่นหรอกครับ คนไม่ได้รสหรอกครับ ลองมีตัวอย่างนะครับ เดินแจกคณะกรรมการเลยครับ นะครับนี่คือรสชาติใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกใบนี้ เป็นรสชาติใหม่ที่เป็นจะทำให้คนรู้สึกดีมากกว่าปกติ ให้คณะกรรมการได้ลองชิม และคณะกรรมการจะมีส่วนร่วมกับสิ่งที่เรานำเสนอครับ